ระบบกันก่อนเนาะวันนี้เราดูในส่วนของ GFMAS นะคะ GFMAS นะคะ GFMAS ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information System ในส่วนของกรณีของการทำงานนะคะ การที่นำระบบ GFMS มาใช้อะมาจากมติครมนะคะ ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อที่จะนำในส่วนของระบบที่เป็นเทคโนโลยี หรือเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เอา GFMS เป็นเครื่องมือในกรณีของการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานการคลังภาครัฐ แล้วก็ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ นะคะ เกี่ยวกับนโยบายการคลังได้อย่างทันท่วงที อันนั้นก็คือในส่วนของวัตถุประสงค์และในส่วนของความหมายของระบบ GFMS เองนะคะในส่วนของ GFMS ที่บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่มติครมปี 2548นะคะเริ่มต้นเริ่มใช้ปี 2548 ถึง 6พฤศจิกา2549 ตัวเนี้ยเราทำงานคนที่ดูแลรับผิดชอบของของระบบ GFMS อะค่ะอยู่ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นมติครมอด้วยเหมือนกัน มติกรมนะคะ ก็มอบหมายในความรับผิดชอบของระบบ GFMS มาอยู่ที่กระทรวงการคลังนะคะมาอยู่ที่กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายนจนถึง 7 พฤศจิกา2549 จนถึงปัจจุบันนะคะ ความรับผิดชอบดูแลในส่วนของระบบ GFS อยู่ที่กระทรวงการคลัง อยู่ที่กระทรวงการคลังในที่นี้หมายถึงอะไร เราจะแบ่งส่วนงานความรับผิดชอบด้วยกัน 2 ส่วนนะคะ ความรับผิดชอบสองส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยคนที่ดูแลนะคะ ในส่วนของเน็ตเวิร์กซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ตัวเนี้ยจะเป็นในส่วนของกระทรวงการคลัง ในฐานะของสำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในส่วนของเครื่องเทอร์มินอลนะคะถ้าในกรณีของการทำงานทั้งเครื่องเทอร์มินอลตัวเนี้ยสปจะก็จะเป็นคนดูแลในกรณีของการของงบประมาณนะคะ ของงบประมาณมาให้นะ แล้วก็ในส่วนของเเน็ตวิร์กเน็ตเวิร์ก็คือในส่วนของเครือข่าย เครือข่ายที่ที่เราทำงานกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆ ในส่วนของกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางนะคะ ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นนะคะ คนถ้าเคยทำงาน GM มาสักพักจะเห็นว่ามีกรณีของการจัดฝึกอบรมนะคะ กรณีของการจัดอบรมต่างๆ กรณีของการจัดอบรมต่างๆ กรมบัญชีกลางจะทำการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน แล้วก็จะให้คำปรึกษาแนะนำให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพราะว่าในส่วนของ GFMS เองอะคะ่ะเราจะมีในส่วนของ h e l h Desk ที่คอยให้คำปรึกษา หรือถ้าเกิดทำงานผ่านเครื่องเทอร์มินอลเราก็จะมีกรณีของการรีโมทหน้าจอ รวมถึงในกรณีของการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน หน่วยงานที่ทำที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบัตรสมาร์ทการ์ดเป็นโทเก้นคีย์ตัวเนี้ยอันนี้น่าจะคุ้นชินว่า กรณีของการติดต่อติดต่อที่ไหนติดต่อที่กรมบัญชีกลางนะคะ เพราะว่าหลัก ๆอ่ะโดยส่วนใหญ่อ่ะทุกคนจะถ้าพูดถึง GFMS ทุกคนจะนึกถึงกรมบัญชีกลางนะคะ แต่กรณีของการทำงานนะคะ ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะกรมบัญชีกลางเป็นคนดูแลก็จะเกี่ยวข้องกันในส่วนของสำนักงานประลัดกระทรวงการคลังด้วยนะคะ ในส่วนของกรมบัญชีกลางอีกตัวหนึ่งก็คือจะมีกรณีของการนำข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS นะคะไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการคลังภาครัฐ ตัวนี้เราก็จะมีในกรณีของการดึงข้อมูลจากระบบ MAS ด้วยนะคะ ที่ในกรณีของการทำงาน ถ้าคนปฏิบัติงานโดยทั่วๆ ไปจะเห็นก็น่าจะเห็นจากเว็บไซต์ของ CGD ที่เป็นกรณีของการเผยแพร่ให้นะคะ อย่างที่บอกว่าจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคลังของภาครัฐนะคะความสำคัญของ GFMS ก็จะกลายเป็นกรณีของการยกระดับการทำงานด้านการบริหารงานการคลังของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพนะคะรองรับการปฏิบัติงานของด้านการคลัง แล้วสุดท้ายก็มีข้อมูลด้านการคลังของภาครัฐนะคะระบบ GFMS นะคะ ในส่วนของระบบ GFMS เองอะเบื้องหลังของการทำงานเวลาเราเห็นหน้าจอของการทำงานไม่ว่าจะช่องทางการทำงานแบบไหนนะคะเราจะมีหลังบ้าน ในกรณีของตั้งแต่เริ่มแรก เราเอาโปรแกรมของ SAP เราใช้โปรแกรม SAP หรือ SAP นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปจากประเทศเยอรมัน มาใช้นะคะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่กำหนดให้ระบบงานมีความเชื่อมต่อในฐานข้อมูลเดียวกัน นะคะ การบันทึกรายการ การบันทึกรายการ การบันทึกรายการจะเป็นลักษณะของการออนไลน์เดียวทำ ท่านคีย์อินเข้าไปนะคะ ตรวจสอบติดตามสถานะของข้อมูลได้นะคะ เรียกรายงานได้ ไม่ต้องรอให้มีการปิดบัญชีนะคะ กรณีของการตรวจสอบนะคะ ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้ทางหน้าจอแล้วก็ในกรณีของการพิมพ์ นะหนูเอาสไลด์ ค่ะ เดี๋ยวรอกันสักครู่นะคะพอดีเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องสไลด์กำลังปรับปรุงให้อยู่นะคะ เพราะว่าเมื่อกี้เห็นอยู่ในไลน์กลุ่มบอกว่า อืม สไลด์ไม่ขึ้น เดี๋ยวเรากำลังจะแก้ไขให้อยู่นะคะรอสักครู่ค่ะ มาแล้วค่ะ ฮัลโหล ค่ะ ตอนนี้มาแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้ วิทยากรเราค่อนข้างจะมีไฟแรงความรู้เยอะค่ะ เครื่องเลยน็อกไปนิดนึงนะคะ นี่เราปรับปรุงแก้ไขแล้วนะคะ ค่ะ เดี๋ยวลองให้วิทยากรลองเลื่อนสไลด์แล้วฟังเพียง เสียงพี่ชัดไหมคะ ถ้าชัดเหมือนเดิมนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งคือเสียงชัดสองเสียงไม่ได้ยินนะคะสามเสียงซ่านะคะหรือกล้องนะคะ แล้วก็สไลด์ก็เหมือนกันค่ะ สไลด์พี่ขอเป็นคอมเมนต์เดียวเลยนะคะว่าถ้าหนึ่งก็คือชัดฟังเสียงชัดสไลด์เลื่อนได้มองมองเห็นชัดนะคะคอมเมนต์ให้พี่สักนิดนะคะเราจะได้เริ่มต่อกันนะคะ จะได้ไม่เสียเวลาในการทำงานนะคะ โอเคค่ะหนึ่งรัวๆมาแล้วนะคะ แปลว่าชัด ค่ะ ถ้าอย่างนั้นพี่จะมอบเวทีกับท่านวิทยากรเลยนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาค่ะ ขอเรียนท่านวิทยากรเลยค่ะ ค่ะ ต่อเลยเนาะอ่ะตะกี้เราคุยกันถึงไหนกรณีของความรับผิดชอบกระทรวงการคลังเนาะอันนี้เราคุยกันแล้วนะคะ ในส่วนของ GFMS ในส่วนของ GFMS ที่เราบอกว่าลักษณะของการใช้การทำงานเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป นะคะใช้โปรแกรม SAP หรือ SAP นะคะเป็นของประเทศเยอรมันนะะตัวนี้โปรแกรมสำเร็จรูปจะเป็นเป็นโปรแกรมที่กำหนดให้ระบบงานมีความเชื่อมต่อในฐานข้อมูลเดียวกัน การบันทึกรายการก็จะเป็นแบบออนไลน์เรียลไทม์เราคีย์อินเข้าไปนะคะ ก็สามารถตรวจสอบติดตามสถานะของข้อมูลได้นะคะ ไม่ต้องรอว่าให้ปิดบัญชีถึงจะเรียกรายงานได้ สามารถตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลได้เลยนะคะ ทั้งในส่วนของอค้นหาบนหน้าจอหรือกรณีของการพิมพ์รายการออกมานะคะในส่วนของระบบเนี่ยในส่วนของระบบของ SAP เองอะค่ะเขาจะมีความยืดหยุ่นในกรณีของการปรับระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานนะคะกรณีของคำว่าปรับระบบ ให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานได้ มันก็จะเหมือน มันก็จะเป็นลักษณะของการที่เอามาตรฐานของระบบ หรือที่ระบบสร้างไว้อะค่ะ มาปรับใช้ให้เข้ากับหน่วยงานของรัฐเราเองนะคะ โดยการโดยขั้นตอนการทำงานของทุกระบบอะค่ะ ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของหลังบ้านที่กรณีของการที่เราทำงาน ถ้าเป็นกรณีของการทำงานผ่านเว็บออนไลน์นะคะ เราก็จะมีกรณีของการคีย์อินเข้าไป แล้วก็จะมีกรณีของฐานเก็บข้อมูลอยู่ที่ในส่วนของ SAP นะคะใช้โปรแกรมของ SAP แล้วในส่วนของการทำงานของในภาพของระบบการทำงานนะคะ ก็จะแบ่ง 2 ส่วนเราก็จะมีในส่วนของ User ผู้บันทึกที่เป็นคนปฏิบัติการกับในส่วนของ IT ที่จะเป็นคนดูแล กรณีของข้อมูลนะคะ ข้อมูลเวลาที่เราย์อินข้อมูลเข้าไป หรือกรณีของการกำหนด ข้อมูลหลักหรือ master data นะคะ ก็จะเป็นในกรณีของมีผู้บันทึกหรือผู้ที่ทำงานขี่เข้าไปหรือสร้างขึ้นมา กรณีของในส่วนของ IT ที่เป็นคนดูแล กรณีของคนที่ดูแลทางด้านเทคนิคก็จะมีในส่วนของโปรแกรมนะคะ โปรแกรมก็จะทำในลักษณะของการกำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน โครงสร้างต่างๆนะคะหรือกรณีของการคอนฟิกต่างๆในระบบ และอีกอย่างหนึ่งก็ที่ทำก็คือกรณีของการคัสตอมไมโปรแกรม กรณีของการคัสตอมไมโปรแกรม จะเป็นลักษณะของการทำงานที่นำที่บอกว่าระบบ SAP ยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ให้กับเข้ากับหน่วยงานนะคะแล้วก็ เราก็จะมีกรณีของการทำงาน กรณีของการทำงานที่บอกว่าเอาโปรแกรมของแซฟนะคะ ที่มีอยู่มาปรับ แต่กรณีของการปรับในที่นี้ก็จะเป็นกรณีของการคัสตอมใหม่โปรแกรม เราเรียกว่าการคัสตอมคัสตอมใหม่โปรแกรมนะคะ คนที่ทำงานผ่านเครื่องเทอร์มินอลคนที่ทำงานผ่านเครื่องเทอร์มินอลจะ เห็นในกรณีของพวก customize โปรแกรมต่างๆ ถ้าเห็นง่ายๆ จะเป็นลักษณะของคำสั่งงานที่ขึ้นต้นด้วยตัว Z นะคะ อันนั้นจะเป็นลักษณะของ customize โปรแกรมในระบบนะคะ ในส่วนของระบบ GFMS เองอะคะ่ะการทำงานของระบบ GFMS จะแยกเป็น 2 ระบบหลักๆ ด้วยกัน 2 ระบบหลักๆ ระบบระบบของการทำงานนะคะ จะประกอบไปด้วยระบบปฏิบัติการ ระบบด้านปฏิบัติการก็จะเป็นพวก operate system อันนี้ที่เราทำงาน เราจะทำงานผ่านโปรแกรมของ SAP R3 นะคะ กับระบบข้อมูลด้านการบริหารหรือ MIS นะคะ Management Information System ตัวนี้เราจะทำงานผ่าน SAP นะคะ โปรแกรมของ SAP แต่เป็น SAP BW อันนี้จะเป็นกรณีของการทำงานหลักใหญ่ๆของระบบงาน แล้วในส่วนของระบบปฏิบัติการ รือ o p e r a t g System เนี่ยค่ะลักษณะของการทำงานโดยปกติผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในระบบจะเห็นลักษณะของระบบย่อยๆ ระบบย่อยๆเหล่านี้ก็จะเป็นระบบงานต่างๆ ก็จะประกอบไปด้วย FM FM ก็คือระบบงบประมาณนะคะ PO ระบบจัดซื้อจัดจ้าง AP ก็จะเป็นในส่วนของระบบเบิกจ่าย RP ก็ระบบรับและนำส่งรายได้นะคะ FA ระบบสินทรัพย์ถาวรนนะคะ แล้วในส่วนของ GL เองจะเป็นระบบบัญชีแยกประเภท การทำงานโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นในการทำงานคือ 6 ระบบงานนี้ แต่อีกส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าเราทำงานผ่าน SAP BW หรือ SAP BW เป็นในส่วนของระบบข้อมูลด้านการบริหารหรือ MAS อะคะ่ะโดยปกติแล้ว เนี่ย เราถ้าเห็น ชัด ๆ เลย นะคะ ในกรณีของการทำงานจะมี ส่วนของหน้าเว็บไซต์ของ CGD เองจะเอาในส่วนของผลของการเบิกจ่าย นะคะนำผลการเบิกจ่ายเนี่ย อยู่ในหัวข้อข้อมูลสถิตินะคะอันนั้นจะเป็นกรณีของการดึงข้อมูลของ MS โดยข้อมูลของ MS เนี่ยค่ะเราจะดึงข้อมูลทุกวันศุกร์นะคะเราจะเห็นข้อมูลทุกสัปดาห์ นะถ้าเป็น MIS ของณปัจจุบันจะเป็นลักษณะนั้น ทีนี้กรณีของการเข้าใช้งาน ต่อไปนะคะเราจะคุยในส่วนของระบบปฏิบัติการ กรณีของการเข้าใช้งานในระบบนะคะ การเข้าใช้งานในระบบจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มผู้ใช้งาน การเข้าใช้งานจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มผู้ใช้งาน 2 กลุ่มผู้ใช้งานในที่นี้นะคะ เราจะแบ่งเป็นกรณีของผู้ใช้งานที่มีเครื่องเทอร์มินอล มีนะคะ คนมีเครื่องเทอร์มินอลกับไม่มีเครื่องเทอร์มินอล เครื่อง GFMS เทอร์มินอลจะเป็นเครื่องดำๆเขาเขาบอกว่าเขาเรียกสมัยก่อนเขาจะเรียกเครื่องดำ กลุ่มผู้ใช้งานที่มีเครื่อง GFMS อร์มินอลนะคะ เขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า GFMS smart card นะ มีเครื่อง GFMS terminal มีบัตรสมาร์ทการ์ดในกรณีของการทำงานด้วยกัน กลุ่มที่ไม่มีเครื่องเทอร์มินอลก็จะแบ่งเป็น2งส่วน นะคะกลุ่มที่ไม่มีเครื่องเทอร์มินอลจะทำงานผ่าน GFMAS เว็บออนไลน์นะคะเราจะเรียกสั้นๆว่าเข้าผ่านเว็บออนไลน์เว็บออนไลน์ในที่นี้กรณีของการทำงานเราก็แยกเป็น2สส่วนว่า ถ้าใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีของการเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจะทำงานจะต้องมีอุปกรณ์เข้าทำงานเป็น GFMS Token Key คุณจะมีรหัสผ่านมีมี โทเก้นคีย์นะคะ อันนี้กรณีของการทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ถ้าเกิดในกรณีของการทำงานผ่านเครือข่ายอินทราการทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่านจะได้รับในส่วนของรหัสผู้ใช้ แล้วก็รหัสผ่าน แปลว่าท่านต้องมี username password ที่ได้รับนะคะ ได้รับไปแล้วก็ถึงจะเข้าระบบได้นะ ทีนี้ในกรณีของการทำงาน ถ้าบอกว่ามีเครื่อง ลักษณะของการทำงาน ถ้าบอก หน่วยที่มีเครื่องเทอร์มินอล หน่วยที่มีเครื่องเทอร์มินอลแปลว่าจะมีเครื่องเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์แหละค่ะ ลงโปรแกรมนะคะ เดินเครือข่ายปกติ แต่กรณีของการทำงานผ่าน GFMS Terminal ต้องมีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดนะคะ มีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดตัวนี้ เสร็จแล้วในกรณีของบัตรที่ใช้ บัตรที่ใช้ในกรณีของการทำงานนะคะ ก็จะมีในส่วนของบัตรของผู้บันทึก นะคะ แล้วก็บัตรของผู้อนุมัติ กรณีของบัตรของผู้บันทึกจะสามารถบันทึกรายการข้อมูลเข้าไป บัตรของผู้อนุมัติก็จะมีในกรณีของอนุมัติรายการขอเบิก อนุมัติรายการเพื่อสั่งจ่ายเงินนะคะ แล้วก็ที่สำคัญจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ หน่วยงานไหนที่มีกรณีของการนำส่ง รายได้หรือนำส่งเงินแทนหน่วยงานอื่น มีการจัดเก็บนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น ใน user ของผู้อนุมัติเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ในกรณีของการอนุมัติรายการนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่นด้วยนะคะ ถ้ามีนะ ถ้ามี หน้าตา หน้าตาของคนที่ไม่เคยทำเครื่องมีมินอนจะยังน่าจะไม่ ไม่ ไม่ค่อยได้เข้าไปดูที่ไหน กรณีของการทำงานที่หน่วยเบิกจ่าย นะคะ จะทำงานผ่านเว็บออนไลน์ แต่ถ้าเกิดหน้าตาของคำสั่งงานที่ทำงานผ่านเครื่องเทอร์มินอลหน้าตาของการเข้าใช้งานของเครื่องเทอร์มินอลจะเป็นลักษณะนี้ นะคะ กรณีของ command field ตัวนี้เราคีย์ข้อมูลได้ว่าจะคีย์คำสั่งงานอะไร อันนี้ก็คือคีย์อินเข้าไปได้เลย หรือจริงๆ แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกตามกิ่งเมนู เข้าไปที่กิ่งเมนู แล้วก็คลิกเลือก แต่ละหัวข้อจนไปเจอคำสั่งงาน เราก็ถึงจะเข้าไปในคำสั่งงานได้นะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าจอของการเข้าของ GFMS Terminal ทีนี้กรณีของคนทำงาน ผ่านเว็บออนไลน์ ไม่มีเครื่องเทอร์มินอลใช้งานผ่านเว็บออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะ กรณีของการทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแปลว่าต้องมีโทเก้นคีย์สองสามตัว โดยปกติโทเค็นคีย์ที่ได้รับไปหน่วยเบิกจ่ายนะคะที่ได้รับโทเค็นคีย์ไปหลักๆแล้วได้โทเค็นคีย์สามตัว ได้โทเค็นคีย์สามตัว กรณีของโทเค็นคีย์สามตัวนี้โดยเริ่มแรกที่เขานำในส่วนของโทเค็นคีย์ที่ใช้กัน เวลาเขาส่งมอบไปตั้งแต่ดั้งเดิมเขาก็จะมีป้ายแปะไว้เขาก็จะมีป้ายแปะไว้ในกรณีของยูเซอร์ของผู้บันทึกนะคะ user ของผู้บันทึก จะเห็นเป็นป้ายสีขาว ป้ายสีขาวแล้วก็จะมีรหัสนะคะ มีรหัสที่แปะไว้ 12 หลัก 12 หลักในที่นี้หมายถึงใช้รหัสหน่วยเบิกจ่ายตามด้วย 10 นี่คือ user ของผู้บันทึกหรือ token key ของผู้บันทึกรายการ token key ตัวที่ 2 นะคะ โทเค็นทีตัวที่ 2 เขาจะแปะป้ายสีฟ้าใส่รหัสไว้ 12 หลักคือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามด้วย0ูนนะคะรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามด้วย0งใช้สำหรับกรณีของการอนุมัติรายการขอเบิกโทเค็นคีย์ตัวที่3โทเค็นคีย์ตัวที่ 3 เขาจะแปะป้ายสีส้ม ใส่รหัส เป็นรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามด้วย 02นะคะ เป็นรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามด้วย 02โทเค็นคีย์ตัวที่3ที่ใช้นะคะใช้ในกรณีของการอนุมัติรายการจ่ายนะคะอนุมัติเพื่อสั่งจ่ายเงิน กับการอนุมัติการนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น พอเรามีโทเค็นคีย์กรณีของการทำงานมีลงโปรแกรมที่เครื่องแล้วแล้ว ช่องทางของการเข้าทำงานเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ เข้าไปที่ URL https colon slash slash web online inter gfms go th นะคะเข้าผ่าน Internet Explorer นะท่านจะเห็นสัญลักษณ์ของตัว e Internet Explorer แล้วก็เข้าในส่วนของ URL https colon slash slash web online inter gfms go th อันนี้คือกรณีของหน้าตาเวลาเข้าไป เสียบโทเก้นคีย์เข้า URL ตามที่บอกนะคะ web online inter gfms go th นะคะ เสร็จแล้วระบบจะโชว์หน้าจอเข้าสู่ระบบนะคะ หน้าจอของการเข้าสู่ระบบ พอเข้าสู่ระบบแล้วอะค่ะลักษณะของการทำงานสิ่งที่เห็น สิ่งที่เห็นชื่อ e-token จะขึ้นเป็นรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามด้วย 10 อันนี้กรณีของโทเก้นคีย์ที่เป็นผู้บันทึกนะคะพอเราใส่รหัสผ่านนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน แต่กรณีของการเข้าใช้งาน ผ่านอินทราเน็ตกรณีของการผ่านอินเทอร์เน็ต ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ต เราจะเข้าเว็บไซต์นะคะ https colon slash slash web online intra ตะกี้เราเข้าอินเทอร์เน็ตนะ เข้าผ่านเว็บไซต์ เว็บออนไลน์อินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้อุปกรณ์โทเค็นที แต่กรณีของการทำงานที่เราทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน กรณีของรหัสผู้ใช้ก็จะเหมือนตัวที่แปะไว้ตามป้าย นะคะ ตามป้าย สีฟ้า สีขาว สีส้ม นะ แต่กรณีของการทำงานจะเป็นลักษณะของ username password ที่ทำงานผ่านเว็บออนไลน์ intra.gfms.go.th หลังจากกรณีของการที่เสียบโทเค็นใส่รหัสผ่าน หรือกรณีของการเข้าทำงานผ่านอินทราเน็ตนะคะ สิ่งที่เห็นเราจะเห็นหน้าจอของการบันทึกรายการ ถ้ากรณีของการเข้าผ่าน โทเก้นคีย์สีขาวป้ายสีขาว หรือเข้าผ่านช่องทางของอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสผู้ใช้ลงท้ายด้วย 10นะคะรหัสผู้ใช้ลงท้ายด้วย10จะเป็นรหัสผู้ใช้ที่ใช้ในการบันทึกรายการ ที่ใช้ในการบันทึกรายการ แล้วกรณีของหน้าหลัก หน้าหลักของการบันทึกรายการ ท่านจะเห็น 6 ระบบงานค่ะ ท่านจะเห็น 6 ระบบงาน ในหน้าจอจะเห็นคำว่าบันทึกรายการนะคะ เสร็จแล้วก็จะเห็นแต่ละระบบงาน 6 ระบบที่เราบอก ระบบงบประมาณ FM จัดซื้อจัดจ้าง PO เบิกจ่ายก็คือ AP รับและนำส่งรายได้ก็คือ RP แล้วก็ระบบบัญชีแยกประเภทก็คือ GL แล้วก็ระบบสินทรัพย์ถาวรเป็น FA นะคะ ท่านจะเห็น 6 ระบบงานของการทำงาน ถ้ามองด้านซ้ายมือของในรูปนะคะ ท่านจะเห็นสีฟ้าฟ้าอ่อน ๆ จะอยู่ที่หน้าจอของการบันทึกรายการ ถัดมาในช่องของรายการออนไลน์นะคะ กรณีของรายงานออนไลน์ ตัวนี้เป็นช่องทางของการเข้าเรียกรายงาน นะคะทั้งรายงานออนไลน์และรายงานเว็บรีพอร์ตนะคะกรณีของหัวข้อของขอรับแบบฟอร์ม จะใช้ในกรณีของการบันทึกรายการโดยการแนบไฟล์เข้าระบบนะคะจะต้องเข้าไปขอรับแบบฟอร์มในหัวข้อของตรงนี้ก่อนนะถึงจะเข้าทำงานได้ User ถัดมาในกรณีของการทำงาน ถ้าเป็นผู้อนุมัตินะคะผู้อนุมัติรายการขอเบิก นะ users ป้ายสีฟ้าดั้งเดิมนะดั้งเดิมเป็นสีฟ้า ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังใช้ป้ายเดิมอยู่หรือเปล่านะคะรหัสผู้ใช้ก็จะเป็นรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามด้วย01ถ้าเข้าผ่านช่องทางของ Intra นะคะสิ่งที่เห็นในกรณีของเมนูที่เห็นจะเห็นเมนูเฉพาะระบบเดียว เห็นระบบเดียวแล้วทำรายการอะไรได้บ้างทำได้เฉพาะในกรณีของการอนุมัติรายการขอเบิก นะคะ โทเค็นคีย์ตัวที่3 หรือ user ลำดับที่ 3 ของในกรณีของการทำงาน เวลาเขาทำงานผ่านอินทราเน็ตนะคะ จะเห็น 2 รายการคือระบบเบิกจ่ายและระบบรับและนำส่งรายได้ อย่างที่บอกว่า กรณีของการทำงานได้ 2 ระบบ ระบบแรกคือระบบเบิกจ่าย ตัวเนี้ยเขาจะทำรายการอนุมัติเพื่อสั่งจ่ายเงิน นะคะ อันนี้จะเป็น user 02 ในปกติเราจะเรียกสั้นๆ user 01 user 02 นะคะ 02ทำอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย แล้วก็ทำอีกตัวหนึ่งก็คืออนุมัติเอกสารนำส่ง อันนี้ก็คือกรณีของหน่วยไหน มีกรณีของการจัดเก็บและนำส่งรายได้ แทนหน่วยงานอื่นต้องทำรายการอนุมัติด้วย นะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของโครงสร้างรหัส ในส่วนของภาพของการทำงานของระบบ GFMS ค่ะ จะมีกรณีของการกำหนดค่านะคะกำหนดค่ารหัสข้อมูลหลักนะคะ เราก็จะมีในส่วนของโครงสร้างรหัสนะคะ ที่จะบ่งบอกว่า โครงสร้างรหัสในระบบ GFMS นะคะ อันนี้จะเป็นเฉพาะตัวอย่างที่เอามาให้ดู รหัสหน่วยงานนะคะ คนที่ทำงานผ่าน GFMS จะเห็นรหัสหน่วยงาน ช่องของที่ใช้คำว่ารหัสหน่วยงานจะมี 4 หลัก ช่องที่มีรหัสหน่วยงาน จะบอกว่ามี 4 หลัก เพราะว่าในส่วนของ SAP เอง เราบอกว่า SAP คือระบบตรงกลาง เราทำไม่ว่าจะทำจากเว็บออนไลน์เข้าไป บันทึกรายการก็จะทะลุเข้าแสบนะคะ พอเข้าแซฟในกรณีของข้อจำกัดของแซฟอย่างหนึ่งคือ การกำหนดรหัสหน่วยงานในระบบ สามารถกำหนดได้แค่สี่หลัก เพราะฉะนั้นในกรณีของของฟิลที่จะต้องกรอกรหัสหน่วยงาน ตัวนี้ก็จะมีกรณีของการกำหนดได้สี่หลัก แล้วสี่หลักในที่นี้สองหลักแรกเราแทนรหัสกระทรวง สองหลักแรกแทนกระทรวงสองหลักถัดมาเป็นกรณีของการเรียง running number ภายใต้กระทรวงนะคะ เราจะมีกรณีของการกำหนดลำดับภายใต้กระทรวง ถ้าในกรณีของหน่วยที่ขึ้นด้วยตัวอักษร ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะสำหรับบางกระทรวง หรือพวกกองทุนเงินทุนก็จะขึ้นด้วยเลขแปดก็จะมีกรณีของการ running คือถ้ากระทรวงไหนมีเกิน 99อะค่ะ ถ้ากระทรวงไหนนะคะ มีกรมหรือมีหน่วยระดับกรมเกิน 99 หน่วยเหล่านั้นนะคะ ก็จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะคะถ้าเป็นกรณีของส่วนของส่วนราชการนะคะ จะเป็นในลักษณะนั้นเหมือน A พวกเนี้ยค่ะก็จะมีตัวเน้นตอนนี้ที่ใช้มี A มี D ประมาณนี้นะรหัสหน่วยเบิกจ่าย วิถีชีวิตเราจะมีรหัสหน่วยเบิกจ่าย กรณีของสิ่งที่บอกว่า เวลาเรากำหนดโครงสร้างรหัสในรหัสผู้ใช้อะค่ะ เราใช้รหัสหน่วยเบิกจ่าย เพราะฉะนั้น แล้วในกรณีของรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก 5 หลักแรกจะเป็นรหัสหน่วยงานนะคะ 5 หลักถัดมาก็จะแทนค่า กองศูนย์สำนักนะคะ ที่อยู่ภายใต้ของหน่วยงานนะคะ กรณีของบางหน่วย รหัสหน่วยเบิกจ่ายนะคะอาจจะมีโครงสร้างรหัสของศูนย์ต้นทุนที่เป็นรหัสเดียวกัน นะคะในส่วนของรหัสพื้นที่ รหัสพื้นที่หลักแรกจะเป็นตัว P หลักแรกเป็นตัว P และ 4 หลักถัดมาจะเป็นรหัสที่กรมบัญชีกลางกำหนด ในกรณีของการทำงานนะคะ เราจะมีกรณีของการกำหนดแต่ละสี่หลักเนี่ยหมายถึง ท่านจะอยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังจังหวัดไหนไหน หรือในกรณีของส่วนกลางนะคะ หน่วยบางหน่วยอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จริง ๆ สถานที่ตั้งเขาอยู่นนทบบุรีนะคะ แต่กรณีของการทำงานของเขาจะอยู่ที่ P 1 0 0 0 ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกรณีของการทำงานคนที่ดูแลเขาในกรณีของมีปัญหา หรือกรณีของการดำเนินการของหน่วยงานกลางในระบบอะค่ะตัวเนี้ยจะอยู่ในการดูแลของกรมบัญชีกลางนะคะหน่วยงานที่เป็นของกรมบัญชีกลาง แต่ในกรณีของดูต่างจังหวัดถ้าสังเกตนะคะมีพื้นที่นั้นๆ จะหมายถึงในกรณีของสำนักงงานคลังจังหวัดนั้นๆด้วยนะคะในส่วนของรหัสแหล่งของเงิน รหัสแหล่งของเงินนะคะ เราก็จะมีในส่วนของรหัสงงของเงินที่เป็นเงินในงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินนอกอื่นๆนะคะ ตัวแรกจะเป็นกรณีของรหัสแหล่งของเงินของเงินในงบประมาณ กรณีของเงินในงบประมาณนะคะแหล่งของเงินสองหลักแรกสองหลักแรกค่าของ yy YY จะเป็นสองหลักท้ายของปีงบประมาณที่เป็นปีพุทธศักราช ะคะ YY จะเป็นสองหลักท้ายของปีงบประมาณนะคะหลักที่สามแทนค่าเท่ากับเลขหนึ่งเสมอกรณีของการเป็นเงินในงบประมาณนะคะเป็นเงินในงบประมาณมองที่หลักของหลักที่สามนะในส่วนของหลักที่สี่ก็จะบ่งบอกว่าเป็นงบกลางหรืองบส่วนราชการ เสร็จแล้วในส่วนของหลักที่ 5 หลักที่ 7 ก็จะมีกรณีของการกำหนดนะคะ ว่าเป็นงบเป็นหมวดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับอะไร ในส่วนของถ้าเป็นเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลังเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลังสองหลักแรกก็ใช้ค่าวายด้วยเหมือนกัน นะคะแหล่งของเงินนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเงินประเภทไหนสองหลักแรกจะเป็นสองหลักท้ายของปีงบประมาณที่เป็นพุทธศักราชเหมือนปีนี้แหล่งของเงินก็จะเป็นปี 65นะคะหลักที่ 3 ที่ 4 ของเงินนอกฝากกระทรวงกันครั้งจะแทนค่าด้วย 26นะคะหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 7 จะเป็นกรณีของการกำหนดประเภทย่อย กรณีของการที่เราไม่กำหนดประเภทย่อย จะมีค่าคงที่เป็นศูนย์เสมอนะคะ กรณีของเงินกู้นะคะ สังเกตคนที่ได้รับจัดสรรวงเงินของเงินกู้โควิดนะคะสักหลักที่ 3 จะเป็นเลข 4 แล้วกรณีของเลข4นะ ดูหลักที่ 4 หลักที่ 4 ก็จะมีกรณีของการบ่งบอกด้วยว่าเป็นเลข 1 หรือเป็นเลข 3 เป็นเลขหนึ่งหรือเป็นเลขสามกรณีของเลขหนึ่งนะคะ จะเป็นเงินกู้ในประเทศ หลักที่สี่เป็นเลขสามนะคะ จะเป็นเงินกู้ต่างประเทศ แล้วก็จะมีกรณีของการแบ่งแยก หลักที่ห้าถึงหลักที่เจ็ดด้วยเหมือนกันนะคะ จะเป็นลักษณะเดียวกันกับโครงสร้างของรหัสแหล่งของเงินที่เป็นเงินในงบประมาณ แล้วก็ในส่วนของรหัสแหล่งของเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ แหล่งของเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้เนี่ยเราเอาไว้ใช้ในกรณีของการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการรับและนำส่งเงิน เราจะแบ่งแยกนะคะในกรณีของแหล่งของเงินที่เป็นรายได้ ถ้าเกิดสังเกตในกรณีของการบันทึกรายการรับและ่งส่งรายได้ค่ะหลังที่สามที่สี่ถ้าเป็นหนึ่งเก้าสังเกตนะคะบันทึกรายได้ กรณีของ91นะคะก็จะเป็นเงินฝากครั้ง 92 ก็จะเป็นแหล่งเงินของเบิกเกินส่งคืน 93 ตอนนี้ก็จะไม่มีไม่ได้ใช้แล้วนะคะ กรณีของเช็คขัดข้องนะคะจะไม่ได้ใช้ ในกรณีของ 94 ก็จะเป็นพวกอินเทอร์เฟซรายได้ ในส่วนของหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 7 ก็จะแบ่งแยกของประเภทรายได้ ว่าแต่ละแต่ละตัวจะหมายถึงอะไรนะคะ กรณีของแหล่งของเงินที่เป็นเงินนอกงบประมาณอื่นๆ หลักที่ 3 หลักที่สามจะเป็นเลขสามนะคะ หลักที่สามจะเป็นเลขสาม ในส่วนของรหัสงบประมาณ ปัจจุบันในกรณีของการทำงานรหัสงบประมาณอยู่ที่ 16 หลัก รหัสงบประมาณจะเป็น 16 หลักนะคะ ถ้าเกิดหลักที่ 1 ถึงหลักที่5เป็น 90909 ตัวนี้จะเป็นงบกลาง แต่โดยปกติทั่ว ๆ ไปของหน่วยงานนะคะ จะเห็นเป็นรหัสหน่วยงาน5หลักขึ้นต้นของหน่วยงาน5หลัก แล้วหลักที่6ที่7นะคะแผนงานหมายถึงแผนงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเป็นตัวบ่งบอกของประเภทเงินกู้นะคะเป็นตัวบ่งบอกของประเภทเงินกู้ว่าเป็นเงินกู้อะไรนะคะโควิด จะเป็นเงินกู้ของตัว E นะคะดูหลักที่ 6 ในส่วนของหลักที่8ที่9ที่10 11 12 ถึง 16 เนี่ยเขาก็จะมีความหมาย นะคะ อันนี้จะเปรียบเทียบให้ดู เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูโครงสร้างของ GF ด้วย เพราะว่า G, new GF จะเปลี่ยนจาก 16 หลักเป็น 20 หลักนะคะกรณีของกิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักนะคะณปัจจุบันจำนวนดิจิตจำนวนนะคะจำนวนหลักจะอยู่ที่ 14 หลัก จำนวนหลักจะอยู่ที่ 14 หลัก 5 หลักแรกก็จะเป็นในกรณีของรหัสหน่วยงานนะคะ4หลักถัดมาก็จะเป็นรหัสพื้นที่ รหัสพื้นที่ในที่นี้ก็คือรหัสพื้นที่ที่ขึ้นต้นด้วยตัว P นะนะคะ เอาเฉพาะ 4 หลักมา นะคะ แล้วก็ในกรณีของตัว N จะเป็นกรณีของการกำหนดแทนปีงบประมาณ ส่วนหลักที่ 11ถึง14 ก็จะเป็นรหัสกิจกรรมหลักของสำนักงงบประมาณ ในส่วนของกิจกรรมย่อยนะคะ กิจกรรมย่อย กรณีของกิจกรรมย่อยจะขึ้นต้นด้วย รหัสพื้นที่4หลักนะคะ ไม่ได้ใช้ตัว p เสร็จแล้ว5หลักถัดมาจะเป็นกิจกรรมหลักของสำนักงบหลักที่ 10ถึง12 ก็จะเป็นกรณีของการ running number running number เองนะคะในกิจกรรมย่อยของเงินนอก กิจกรรมย่อยของเงินนอกก็จะขึ้นต้นด้วย มีพื้นที่ 4 ตัวที่เป็นตัวเลข แล้วก็รหัสหน่วยงานนะคะ แล้วก็ running number อีก 3 หลัก ในส่วนของสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ถาวรกรณีของการกำหนดรหัสสินทรัพย์ถาวรนะคะถ้าตัวแรกเป็นเลขหนึ่งแปลว่าเป็นสินทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ กรณีของตัวแรกนะคะ ที่แทนค่าด้วยตัว A เป็นเลข 8 ตัวเนี้ยจะเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง แล้วก็จะมีกรณีของการ running number อีก 11 หลัก4หลักท้ายถ้าเป็น 0 4 ตัว ตัวเนี้ยจะเป็นสินทรัพย์หลัก แต่ถ้าบอกเป็น 0001 ถึง999 ตัวนี้จะเป็นสินทรัพย์ย่อยนะคะ แล้วแต่กรณีของการสร้างของหน่วยงาน ในส่วนของระบบแรก อันนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพของการทำงานของระบบนะคะ ในส่วนของระบบแรกจะเป็นระบบบริหารงบประมาณ FM FM นะคะ กรณีของการทำงานนะคะ กรณีของการทำงาน กว่าจะออกมาเป็นพรบนะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะเริ่มต้นที่ส่วนราชการ ส่วนราชการจะมีกรณีของการยื่นคำขอหรือจะทำคำของบประมาณรายละเอียดต่างๆ ส่งให้สำนักงงบสำนักงบก็จะจัดทำในทำเป็นร่างพรบงบประมาณก่อน แล้วก็จะผ่านนะคะ เสนอคอรมอให้ความเห็นชอบร่างพรบนะคะร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วก็นำเสนอสภา รัฐสภา รัฐสภาให้ความเห็นชอบนะคะทุนเก้านะคะ ลงพระปรมาภิไธยก็จะออกมาเป็นพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีตัวนี้ทั้งหมดในกรณีของการออกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้อยู่ใน GF จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องทำที่ระบบของสำนักงบประมาณ แต่กรณีของตอนที่ขึ้นนะคะ กรณีของการที่ออกเป็นพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเนี่ยสำนักงบจะส่งข้อมูลตัว พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เข้าสู่ระบบ GFMS นะคะพอเข้าสู่ระบบ GFMS เสร็จแล้วปุ๊บ GFMS นำเข้านำเข้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นตัวตั้งต้นนะคะเจนเป็นรหัสงบประมาณ 16 หลักให้ เจนรหัสงบประมาณ 16 หลัก เสร็จแล้วนะคะสำนักงบประมาณเข้ามาทำงานในระบบ เข้ามาทำในงงานในระบบ GFMS สำนักงบประมาณเป็นคนจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรนะคะสำนักงบประมาณเป็นคนจัดสรรให้กับหน่วยงานส่วนกลางนะคะ ปกติก็คือจะอยู่ที่กองคลัง เสร็จแล้วในกรณีของหน่วยงานที่จะมีในส่วนของภูมิภาค ก็จะเป็นกรณีของการจัดสรรให้ลูกๆของตัวเอง ราะฉะนั้น กรณีของการเริ่มต้นของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะเริ่มที่สำนักงบประมาณ เสร็จแล้วนำข้อมูลส่งให้เราให้ระบบ GFMS ถึงจะเจนเป็น 16 หลักให้นะคะ พอในกรณีของสำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณแล้วนะคะ ในส่วนของหน่วยงานเอง สามารถเรียกรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ กรณีของการเข้าผ่านเครื่องเทอร์มินอลรายงานตัวนี้จะอยู่ที่ ZFMA 55นะคะ หรือในกรณีของ แล้วแต่ว่าคนอื่นจะดูในส่วนของรายงานตัวอื่นที่เป็นดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณก็มีนะคะ ในส่วนของตัวนี้จะเป็นกรณีของหน้าจอของเว็บออนไลน์ที่เข้าไปเรียกรายงาน แสดงยอดงบประมาณตามหน่วยทำงบประมาณ พอเข้าไปแล้วในกรณีของเงื่อนไขของการเรียกรายงาน เงื่อนไขของการเรียกรายงานปีบัญชี ระบบจะแสดงค่าของปีปัจจุบัน ถ้าเข้าตอนนี้ก็จะขึ้นของเป็นปี65นะคะ2565แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณกิจกรรมหลักหน่วยรับงบที่เป็นสีแดง รหัสแหล่งของเงินนะคะ รหัสงบประมาณรหัสกิจกรรมหลักหน่วยรับงบประมาณที่เป็นสีแดง ระบบบังคับต้องบันทึกนะคะ ระบบบังคับต้องบันทึกเราใส่ ถ้าในกรณีของที่เรารู้แล้วว่าเราจะเรียกดูงบประมาณตัวไหนในระบบ เราสามารถใส่ครบทั้งหมดนะคะ สามารถใส่ครบทั้งหมดพอใส่เงื่อนไขของการเรียกรายงานแล้ว กดเรียกดูรายงานค่ะ กดเรียกดูรายงาน ระบบจะแสดงหน้าจอ หน้าจอจะเป็นในส่วนของท่อนบนนะคะ จะบ่งบอกว่าปีงบประมาณอะไร รหัสหน่วยรับงบ รหัสงบประมาณ ชื่อรหัสงบแหล่งของเงินรหัสพีพื้นที่นะคะ แล้วก็จะมีกรณีของช่องของงบประมาณ ยอดใช้ แล้วก็งบประมาณคงเหลือ อันนี้จะเป็นหน้าแรกของรายงาน แต่พอเรากดเข้าไปปุ๊บนะคะ เวลาถ้ากรณีของท่านทำงานนะเวลาของท่านทำงานเองเนี่ยเท่าท่านกดเข้าไปนะคะ กดเข้าไประบบจะโชว์นะคะ จะโชว์รายละเอียด นะคะโชว์รายละเอียดว่างบประมาณเท่าไหร่มีกรณีของสำรองเงินไหม ใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเบิกจ่ายนะคะพอเราเห็นหน้านี้แล้วนะคะเราคลิกเข้าไป เราคลิกเข้าไปในช่องของงบประมาณ จะมีของการบ่งบอกค่ะ จะมีเลขใบจัดสรรนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะบ่งบอกว่าเป็นงบประมาณ ผลรวมเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดในกรณีของคลิกเข้าไปในช่องของอื่นๆพวกนี้นะคะ ช่องอื่นๆพวกนี้ กรณีของเรียกถ้าเป็นช่องของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในรายงานตัวนี้ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ดูที่นี่ค่ะ ช่องนี้จะเป็นกรณีของการบ่งบอกช่องแรก จะเป็นเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะเป็นเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วก็จะมีรายละเอียดของการใช้นะคะ แต่ถ้าบอกว่าเราคลิกเข้าไปในช่องเบิกจ่าย คลิกเข้าไปที่ช่องเบิกจ่าย คลิกเข้าไปนะคะ ระบบจะแสดงรายการที่ทำรายการเบิกจ่าย รายละเอียดตามจำนวนเงินของช่องนั้นๆนะคะ ช่องแรกก็จะบ่งบอกว่าเลขที่เอกสารเขาเบิกอะไรนะคะ แต่ถ้าบอกว่าหน้านี้ตอนหน้านี้ เราบอกว่าเราคีย์ครบหมดเลย กรณีของหน้านี้นะคะ ถ้าเรารู้รหัสแหล่งของเงินรหัสงบประมาณกิจกรรมหลักหน่วยรับงบ เราคีย์ตามหน้านี้เต็มนะคะ แต่ถ้าบอกว่าในกรณีของการทำงาน ถ้าเบื้องต้นเราจะเรียกรายงานอย่างง่าย อย่างง่ายเราใส่แหล่งของเงินสองหลักท้ายของปีงบประมาณที่เป็นพศตามด้วยเครื่องหมายดอกจันหรือสตาร์นะคะ ใส่รหัสงบประมาณ ใส่รหัสงบประมาณ ใส่รหัสงบประมาณที่เป็นห้าหลัก ใช้ห้าหลักแรกห้าหลักแรกคือรหัสหน่วยงานห้าหลัก ตามด้วยเครื่องหมายบวกบวกตามด้วยดอกจันกิจกรรมหลักงบละ แล้วก็หน่วยรับงบก็ใส่เครื่องหมายดอกจันนะคะ เรียกอย่างง่าย ระบบจะดึงข้อมูลภายใต้ รหัสผู้ใช้ของตัวเอง รหัสผู้ใช้ของตัวเองในที่นี้ตามรหัสหน่วยเบิกจ่ายของตัวเองเลย ระบบจะดึงข้อมูลมาให้นะคะ จะแสดงหน้านี้เหมือนกัน สามารถคลิกดิวดาวเข้าไปดูได้ด้วยเหมือนกันนะคะ จะเป็นหัวข้อของระบบงบประมาณ อันนี้จะเป็นในกรณีของการดิวดาวเข้าไปนะคะ สามารถเรียกได้ แล้วกรณีของการทำงานที่ภายใต้ของระบบงบประมาณ ก็จะมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกรณีของการสำรองเงินด้วย เงินงบประมาณตามพรบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีของใช้ไม่ทันตามเงื่อนไขของที่กระทรวงการคลังกำหนด สามารถสร้างสำรองเงินผ่านระบบงบประมาณนะคะ ก็จะมีในหัวข้อของการทำงานของระบบงบประมาณผ่าน ระบบงบประมาณด้วยเหมือนกัน ระบบถัดไปจะเป็นกรณีของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้างนะคะระเบียบเบิกจ่ายนะคะระเบียบเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังจะบ่งบอกว่า กรณีของการมีซื้อจ้าง5,000 บาทขึ้นไป ต้องทำรายการจองเงิน งบประมาณไว้ในระบบนะคะซื้อจ้างตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต้องทำรายการจองเงินไว้ในระบบ ในระบบในที่นี้หมายถึงระบบ GFMS นะคะจะหมายถึงระบบ GFMS เสร็จแล้วในกรณีของ ถ้าท่านสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วเสร็จ ระบบจะเป็นกรณีของการจองเงินงบประมาณในระบบไว้ให้ พอทำรายการเบิกจ่าย พอทำรายการเบิกจ่ายตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้นนั้นช่องของการใช้งบประมาณค่ะจะเปลี่ยนจากช่องของจองเงินงบประมาณในช่องของ PO ตามรายงานงบประมาณ ย้ายไปอยู่ในช่องของเบิกจ่ายนะคะอันนี้จะเห็นได้ในรายงานของงบประมาณ ในส่วนของระบบจัดซื้อจัดจ้างเองนะคะหลักๆของระบบจัดซื้อจัดจ้างนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องในกรณีของการทำงานของทุกหน่วยงานของภาครัฐนะคะจะเป็นกรณีของข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขายนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง นะคะการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับในกรณีของการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีงวดการส่งมอบแน่นอน เสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของคลิกที่เกี่ยวข้องที่เป็นการกันขยายเงิน ในกรณีของข้อมูลหลักผู้ขาย ข้อมูลหลักผู้ขาย ถ้าหน่วยงานนะคะถ้าหน่วยงานซื้อจ้างกับผู้ขายที่ยังไม่มี ที่ยังไม่เป็นผู้ขายในระบบ GFMS ถ้าเราไปทำนะคะ ไปทำสัญญาซื้อจ้าง จะทำรายการกับหน่วยไหนนในระบบ GFMS หมายถึงคนเหล่านั้นหรือนิติบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ขายในระบบ GFMS แปลว่าต้องมีข้อมูลหลักผู้ขายของเขาอยู่ในระบบ แต่ถ้าบอกว่าไม่มีกรณีของไม่มี เราสามารถนะคะสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ด้วยเชื่อมโยงข้อมูลผู้ค้าภาครัฐจากระบบ EGP สร้างได้นะคะลิงก์จากระบบ EGP ด้วยข้อมูลหลักผู้ขายนะคะกรณีทั้งนี้ทั้งนั้นลิงก์มาเฉพาะในส่วนของข้อมูลทั่วไปนะคะเมื่อทำรายการนะคะเมื่อทำรายการ ผ่านระบบ EGP แล้วนะคะทำจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาทำข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ EGP ท่านได้เลขที่โครงการเลขที่คุมสัญญา ได้เลขที่โครงการเลขทีุ่่มสัญญา ถึงจะสามารถทำงานในระบบเพื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจองเงินงบประมาณไว้ในระบบได้ท่านต้องทำรายการที่ EGP ได้เลขที่โครงการเลขที่กลุ่มสัญญานะคะ แล้วก็มาสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นในระบบนะคะ มีการตรวจสอบว่าท่านต้องมีงบประมาณ ท่านมีงบประมาณเพียงพอ ท่านถึงจะทำรายการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ เมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว ระบบ GFMS จะมีข้อมูลของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่สร้างแล้วส่งกลับเข้าไปนะคะในกรณีของการทำงานใน EGP ใน EGP เองท่านมีการตรวจรับงานหรือตรวจรับพัสดุนะคะต้องทำรายการที่ EGP ก่อน ถึงจะสามารถบันทึกตรวจรับในบ้าน GFMS ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีของการบันทึกรายการตรวจรับที่ GFMS จะเป็นกรณีของการบันทึกรายการบัญชีอัตโนมัติ แล้วก็เชื่อมโยงกับระบบสินทรัพย์ถาวรกรณีของการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ระบุเป็นบัญชีพักสินทรัพย์นะคะ เสร็จแล้วในกรณีของการทำงาน เราจะส่งข้อมูลให้กับระบบ EGP ด้วยเหมือนกัน แต่กรณีของการตรวจรับที่ GMMS นะคะ เราจะมีการตรวจสอบว่า ท่านมีการบันทึกรายการตรวจรับที่ EGP แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ทำรายการตรวจรับที่ EGP ก็ไม่สามารถทำงานที่ระบบ GMMS ได้นะคะ ท่านทำการตรวจรับแล้วนะคะ กรณีของการที่ท่านนำรายการตรวจรับแล้ว ท่านถึงจะทำรายการเบิกจ่ายอ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนั้น ๆ ได้กรณีของการสร้าง PO ที่มีงวดของการส่งมอบแน่นอนนะ แล้วก็มีการตรวจรับแปลว่าท่านต้องบันทึกตรวจรับก่อนถึงไปทำรายการเบิกจ่าย แล้วเราก็จะส่งข้อมูลของการเบิกจ่ายกลับไปให้ EGP นะคะ ในส่วนของใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะ จะมีในส่วนของกรณีของการการขยายเวลาเบิกจ่าย มีหัวข้อของการทำงานด้วยนะคะ ในส่วนของข้อมูลหลักผู้ขายเราบ่งบอกว่าท่านต้องมีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบนะ มีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบเนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การกับการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังนะคะพุทธศักราช2562นิยามไว้ ว่าข้อมูลหลักผู้ขายหมายถึงนะคะข้อมูลหลักผู้ขาย หมายถึงข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินนะคะที่เกี่ยวข้องในระบบนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับอะไรบ้าง ข้อมูลหลักผู้ขายในที่นี้จะต้องชื่อที่อยู่เลขประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญาแล้วก็เนื่อนไขอื่นหรือข้อมูลอื่น ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี นะคะเพื่อใช้สำหรับการทำรายการขอเบิกเงินจากคลังนะในกรณีของการทำงานนะคะกรณีของการทำงาน ของข้อมูลหลักผู้ขาย เบื้องต้นกรณีของการจะทำงานใดๆก็ตาม ที่บ่งบอกว่า ท่านจะต้องสร้างหรือเปล่า หรือมีผู้ขายในระบบหรือไม่นะคะ กรณีของการทำงานหน่วยงานจะเข้าไปทำรายการค้นหาผู้ขายในระบบก่อน ถ้ามีผู้ขายในระบบ ต้องแบ่งแยกว่าหน่วยงานตนเองสร้างหรือหน่วยงานอื่นสร้าง อาจจะมีกรณีของข้อมูลที่บ่งบอกว่าหน่วยงานตนเองสร้างไว้ ผูกข้อมูลหลักผู้ขายเรียบร้อยแล้วนะคะ หรือกรณีของหน่วยงานอื่นสร้างนะคะ ถ้าผู้ขายมีในระบบนะคะ ถ้าหน่วยงานตัวเอง ผูกกับหน่วยงานตัวเองเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้นะคะ แต่ถ้าเกิดหน่วยงานอื่นในหน่วยงานอื่นเป็นคนสร้าง ท่านต้องทำรายการผูกข้อมูลหลักผูกขายในระบบ แต่ถ้าเกิดกรณีของไม่มีนะคะ กรณีไม่มีจำเป็นต้องเข้าสร้างข้อมูลหลักผู้ขายจำเป็นต้องเข้าไปสร้างข้อมูลหลักผู้ขายนะคะ เสร็จแล้วไม่ว่าจะสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย หรือผูกข้อมูลหลักผู้ขายจำเป็นต้องส่งข้อมูลรายละเอียดนะคะ ให้กับกรมบัญชีกลางหรือสำนักงงานคลังจังหวัดนะคะทำรายการผูกผู้ขายอนุมัติยืนยันนะคะหรือกรณีของมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เสร็จแล้วถึงจะส่งกลับไปให้สามารถทำรายการได้ แต่ถ้าบอกว่าในกรณีของการทำงานจริงๆแล้ว ในกรณีของการทำงานจริงๆแล้วนะคะในเนี้ยจะบอกว่าถ้าหน่วยงานอื่นเป็นคนสร้างให้ผูก ใช่ไหมคะแล้วบ่งบอกว่าถ้าหน่วยงานตนเองเป็นคนสร้างสร้าง PO ได้เลย จริง ๆ แล้วถ้าหน่วยงานอื่นสร้างไว้แล้วอ่ะ ท่านสามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้เลย บางคนไม่ได้รู้ว่าหน่วยเนี้ย มีกรณีของการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายไว้ในระบบแล้วหรือยัง แต่สร้าง PO ได้ กรณีของการสร้าง PO ได้ถ้ายังไม่ได้ผูกอยู่กับหน่วยงานตัวเอง ถ้าข้อมูลนั้นๆอยู่ในระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้ผูกกับหน่วยงานตัวเอง หน่วยเหล่านี้สร้าง PO ได้นะ แต่ไม่สามารถทำรายการเบิกจ่ายได้จะสร้าง PO ได้เฉยๆนะคะ จะเป็นลักษณะนี้ ถ้าสร้างใบสั่งซื้อสั่งไอ้สร้างข้อมูลหลักผู้ขายเสร็จแล้วเนาะ เราก็ไปทำรายการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง อย่างที่บอกว่ากรณีของการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะต้องมีกรณีของการเชื่อมโยงจากในระบบจากระบบ EGP นะ เพราะฉะนั้นแล้วในกรณีของระบบ EGP ทำรายการเรียบร้อยแล้วได้เลขที่โครงการเลขที่กลุ่มสัญญา นะคะ เชื่อมโยงกัน EGP กับ GFMS เชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลสัญญา ข้อมูลโครงการ รหัสงบประมาณแหล่งของเงิน มีเลขที่โครงการเลขที่กลุ่มสัญญาแล้วก็สร้าง PO นะคะ สร้าง PO ในที่นี้นะคะจะต้องคีย์รายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง นะคะมีข้อมูลงบประมาณ รหัสบัญชีแยกปเพศด้วย กรณีของการแบ่งแยก การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างต้องดูว่างวดการส่งมอบแน่นอนไหม หรืองวดการไม่ส่งมอบที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้น ในกรณีของงวดการส่งมอบแน่นอน หรืองวดการส่งมอบไม่แน่นอนทำมาจาก EGP แล้ว นะคะงวดของการส่งมอบแน่นอน ก็คือมีงวดงานกำหนดงวดงานกำหนดวิถีชีวิตของการส่งมอบงานที่กำหนดไว้ว่าวันไหนอย่างไร แต่กรณีของการงวดของการส่งมอบไม่แน่นอน ตัวนี้จะเป็นกรณีของการเบิกเงินตามความก้าวหน้าของงานนะคะ กรณีของการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะ ถ้ามีงวดของการส่งมอบที่แน่นอน ตัวนี้จำเป็นต้องบันทึกรายการตรวจรับในระบบจำเป็นต้องบันทึกรายการตรวจรับในระบบ ถ้างวดการส่งมอบไม่แน่นอน ไม่จำเป็นต้องตรวจรับ แล้วกรณีของการบันทึกรายการนะคะ ในระบบต้องเลือกประเภทด้วย เลือกประเภท ประเภท K S หรือ I K จะเป็นกรณีของค่าใช้จ่าย S จะบ่งบอกถึงพักสินทรัพย์กรณีของการท่านซื้อนะคะหรือจ้างที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ เลือกประเภทเป็น S กรณีของ I จะเป็นวัสดุคงคลังนะคะไอจะเป็นวัสดุคงคลัง ตรวจสอบแล้วสร้างแล้วนะคะเงินงบประมาณ มีการจองเงินงบประมาณในระบบ ก็จะได้เป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทีนี้กรณีของการแบ่งแยก เมื่อสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะมีการแบ่งแยกประเภทของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีของงวดการส่งมอบแน่นอน ท่านสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจะได้ PO ขึ้นต้นด้วยเลข 7 ถ้างวดการส่งมอบไม่แน่นอน PO จะขึ้นต้นด้วยเลข 2 นะคะ ทีนี้ในกรณีของการทำงาน ในกรณีของการทำงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะ สามารถ แก้ไขยกเลิกนะคะกรณีของการยังไม่ทำรายการขอเบิกหรือในกรณีของการทำงานที่แก้ไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญนะคะในกรณีของการทำงาน ตัวพวกนี้จะเป็นหัวข้อที่สามารถทำรายการได้ในระบบ GFMS นะคะหน้าจอของระบบหน้าจอของระบบ ระบบจะซื้อจัดจ้าง ระบบจะซื้อจัดจ้าง จะมีกรณีของการแบ่งแยกหัวข้อ จะมีในส่วนของข้อมูลหลักผู้ขาย บันทึกรายการสั่งซื้อจ้างเช่า แล้วก็การตรวจรับพัสดุภายใต้ของการทำงานนะคะ ถ้าจำเป็นต้องสร้างหรือผูกข้อมูลหลักผู้ขาย เข้าที่ข้อมูลหลักผู้ขาย ถ้าจะสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เข้าที่บันทึกรายการสั่งซื้อจ้างเช่า แยกเป็นปศ01กับปศ04ปศ01จะเป็นกรณีของการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่มีงวดของการส่งมอบแน่นอน แต่ถ้าเกิดเข้าปศ04จะเป็นกรณีของการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่จ่ายตามความก้าวหน้าของงาน ถ้าท่านทำบสศูนย์หนนึ่งะคะสร้างพอสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากบส่งท่านต้องทำรายการตรวจรับพัสดุ ท่านจะเห็นแบบฟอร์มภายใต้กิ่งเมนูของตรวจรับพัสดุด้วยแบบฟอร์มบรศูนย์หนนึ่งะคะ ต้องทำรายการตรวจรับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างหน้าจอนะคะ ที่บอกว่ามีกรณีของการเชื่อมโยงจากระบบ EGP เวลาท่านเข้าไปในส่วนของบส่งนะคะ เข้าไปในส่วนของบชศูนย์หนึ่งนะคะอันดับแรกเลยเลือกที่ EGP กรณีของการทำงานถ้าท่านทำรายการนะคะ ด้วยยูเซอร์ของใคร นะคะ รหัสหน่วยงานรหัสหน่วยเบิกจ่ายจะขึ้นตามสิทธิ์ของตัวเองนะคะ กรณีของการทำงาน ให้คลิกเลือกตัวนี้นะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่าง ในส่วนของรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้างนะคะ ในส่วนของรายงานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ก็จะมีในส่วนของบ่งบอก รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง รายงานตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะ รายงานการสลายหรือกรณีของรายงานขยายเวลาเบิกจ่ายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และที่สำคัญในหน้านี้ ในหน้าหลัก ท่านจะเห็นในกรณีของรายงานที่แปะไว้ท้าย นี่จะเป็นรายงานนะคะ รายงานที่บ่งบอกสามารถเรียกรายงานในการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของท่านได้ด้วยเหมือนกันนะคะ จะมีกรณีของการเรียกรายงาน 2 ที่ แต่กรณีของการเรียกรายงานนะคะ จะต้องคลิกเข้าไปในด้านด้านซ้าย ที่บอกว่าจะเป็นกรณีของเรียกรายงานออนไลน์ ตัวนี้นะคะ ถึงจะเข้าไปสู่หน้าจอของตัวนี้ พอเข้าเรียกรายงานออนไลน์ค่ะ แล้วก็จะเลือกหมวดของรายงาน ว่าเป็นของระบบไหนนะคะ ต่อไปไประบบเบิกจ่ายนะคะ มีงบประมาณทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีของการซื้อจ้างมากกว่า 5,000บาทขึ้นไป แล้วแต่ว่าประเภทนะคะ ประเภทของการซื้อจ้างมีงวดส่งมอบแน่นอนหรือจ่ายความตามความก้าวหน้าของงานนะคะ เสร็จแล้วก็จะไปในส่วนของระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบเบิกจ่ายนะคะ ในส่วนของระบบเบิกจ่าย กระบวนการของการทำงานของระบบเบิกจ่ายในระบบ GFMS นะคะในฐานะของหน่วยงานผู้เบิก ลักษณะของการทำงานถ้าเราแยก แยกว่าเป็นรายการขอเบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือผ่าน PO นะคะถ้ากรณีของการไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะกรณีของการทำงานเวลาทำรายการเบิกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการทำงานเบิกจ่ายในลักษณะไหน เมื่อทำรายการขอเบิก เมื่อทำรายการขอเบิกแล้วในฐานะของหน่วยงาน สถานะขอเบิกนะคะ เราจะมีในส่วนของสถานะขอเบิกที่เป็นตัวกำหนดเวลาบันทึกรายการนะคะ บันทึกรายการแล้วสถานะเอกสารจะเป็นศูนย์สถานะเอกสารจะเป็นศูนย์ แล้วเป็นตัวตัดงบประมาณด้วย จะเห็นอยู่ในช่องเบิกจ่าย เมื่อบันทึกรายการขอเบิกได้เลขที่เอกสารขอเบิกนะคะ สถานะเอกสารจะเป็นศูนย์สเต็ปของหน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเสร็จแล้ว ต้องทำอนุมัติรายการขอเบิกด้วย ต้องทำรายการอนุมัติรายการขอเบิกทำรายการอนุมัติรายการขอเบิกในที่นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะขอเบิกจาก 0 ไปเป็น A เข้าด้วย user ที่เป็นป้ายสีฟ้า user ถ้าผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็น user อ01ทำรายการนะคะ ด้วยแบบฟอร์มอม01 สถานะเอกสารจะเปลี่ยนจาก 0 ไปเป็น A เสร็จแล้วขั้นตอนของการทำงาน จะต้องทำรายการทำรายการอนุมัติเข้าด้วย user ที่ลงท้ายด้วย 02 หรือทเก้นขี่ป้ายสีส้ม จะเป็นกรณีของการเปลี่ยนสถานะเอกสารจาก A ไปเป็น B แปลว่าจะเปลี่ยนจาก 0 ไปเป็น A นะคะ เสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนจาก A ไปเป็น B พอเปลี่ยนไปเป็น B แล้วนะคะ กรมบัญชีกลางสำนักงงานคลังจังหวัด จะตรวจสอบรายการ ตรวจสอบรายการเสร็จแล้วถึงจะเปลี่ยนแปลงสถานะเอกสารจาก B ไปเป็นว่าง เราจะคุ้นชินในกรณีของคำว่าปลดบล็อกนะคะ เปลี่ยนสถานะเอกสารขอเบิกจาก B ไปเป็นว่าง เปลี่ยนสถานะขอเบิก B ไปเป็นว่างแล้วนะคะ ในส่วนของทีมของกรมบัญชีกลางนะคะทีมของกรมของกรมบัญชีกลางในส่วนของการ Payment จะเป็นคนกวาดเอกสารขอเบิกที่สถานะเป็นว่างนะคะ ประมวลผล นะคะ ประมวลผลรายการเบิร์กที่สถานะเอกสารเป็นว่าง ส่งไฟล์นะคะ ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน ในกรณีของการทำงานถ้าเป็นการทำงานโอนเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน สิ่งที่หน่วยงานจะต้องทำอีกหนึ่งสเต็ปในระบบ CFMS ก็คือ เมื่อเอาเงินไปจ่ายแล้ว เมื่อเอาเงินจ่ายออกไปแล้ว ต้องทำรายการบันทึกจ่ายชำระเงิน ต้องทำรายการบันทึกจ่ายชำระเงิน ด้วยแบบฟอร์มขอจ05 นะคะ อันนี้ก็คือจะสเต็ปกว้างๆของกรณีของการทำงาน วิธีของการเบิกจ่ายเงินผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีของการทำงานของการทำรายการขอเบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเบิกผ่าน PO เงินจะโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงนะคะ เงินจะเข้าสู่บัญชีหรือผู้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรง แต่กรณีของการเบิกเงินผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง นะคะไม่ว่ากรณีไหน ไม่มีกรณีไหนที่เข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานนะคะ อันนี้ก็คือจะโอนตรงแต่ถ้าไม่ผ่าน PO กรณีของไม่ผ่าน PO สามารถเลือกจ่ายตรงหรือจ่ายเข้าหน่วยงานได้ด้วยเหมือนกัน ถ้ากรณีของไม่ผ่าน PO นะ ถ้าผ่าน PO จ่ายตรงเลย ไม่ผ่าน PO สามารถระบุได้ว่าเป็นกรณีของการจ่ายตรง หรือกรณีของการจ่ายเข้าหน่วยงาน ถ้าแบ่งแยกในกรณีของการจ่ายตรง แปลว่าถ้าเราแบ่งแยก กรณีของการเบิกจ่ายตรงนะคะ สังเกตในหน้านี้เราสามารถทำกรณีของการจ่ายตรงผ่าน PO และไม่ผ่าน PO จ่ายตรงผ่าน PO หรือไม่ผ่าน PO นะคะแต่กรณีของผ่าน PO แปลว่าอะไร ต้องทำรงานที่ระบบ EGP ได้เลขที่โครงการเลขที่กลุ่มสัญญา เสร็จแล้วก็ทำรายการตรวจรับถ้างวดการส่งมอบแน่นอน นะคะ แล้วก็บันทึกรายการขอเบิก อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ถ้าจ่ายไม่ผ่าน PO นะคะก็บันทึกรายการขอเบิก เลือกเป็นการจ่ายตรงนะคะเสร็จแล้วบันทึกรายการขอเบิกเงินตัดงบประมาณสถานะรายการขอเบิกเป็นศูนย์ไปละแปลว่าในหน่วยงานต้องทำรายการอม01และอม02อนุมัติรายการขอเบิกเปลี่ยนสถานะเอกสารจากศูนย์ไปเป็น A นะคะ แล้วก็ขั้นที่ 2 ในกรณีของการเปลี่ยนสถานะเอกสารจาก A ไปเป็น B เสร็จแล้วข้อมูลค่ะ กรมบัญชีกลางสำนักงงานคลังจังหวัด ก็จะทำรายการเปลี่ยนสถานะเอกสารไปเป็น B เสร็จแล้วถึงจะประมวลผลสั่งจ่ายเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน แต่ถ้าเกิดในท่อนของกรณีของการทำงานในภาพของหน่วยงาน ถ้าในภาพของหน่วยงาน ถ้าไม่อนุมัติรายการขอเบิกสถานะจะ ไม่ใช่ A ไม่ใช่ B กรณีของไม่อนุมัติรายการขอเบิกนะคะสถานะเอกสารจะเปลี่ยนจาก0 ไปเป็น n เป็น n นะคะ ถ้าเปลี่ยนถ้าในกรณีของบอกว่าอนุมัติรายการขอเบิกแล้ว เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก0 ไปเป็น A แล้ว ถึงระดับขั้นที่ 2 สามารถไม่อนุมัติรายการขอเบิกได้ด้วยเหมือนกันในระบบท่านสามารถไม่อนุมัติรายการขอเบิก แต่จะเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงสถานะขอเบิกจาก A ไปเป็น N ด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วกรณีของการไม่อนุมัติรายการขอเบิกในท่อนของหน่วยงาน ในท่อนของหน่วยงาน สถานะเอกสารจะเปลี่ยนไปเป็น N เป็น N คือกรณีของการไม่อนุมัติในข่าวของส่วนราชการนะคะ แต่ถ้าบอกว่าหน่วยงานอนุมัติรายการขอเบิกไปถึงสถานะ B แล้ว ถ้ากรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดไม่เปลี่ยนไปเป็นว่างนะคะ ตรวจสอบแล้วมีกรณีของข้อผิดพลาด ตัวนี้จะเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงสถานะขอเบิกของท่านจาก B ไปเป็น E นะคะ จาก B ไปเป็น E นะคะ ผื่อเวลาใครเรียกรายงานแล้วเห็นตัว e หรือตัว n นะคะ จะได้ไม่แปลกใจว่าทำไมเงินไม่เข้า กรณีของการจ่ายผ่านส่วนราชการ หรือกรณีของการเบิกจ่ายเข้าหน่วยงานทำรายการขอเบิกเช่นเดียวกันค่ะ เลือกประเภทนะคะ เป็นจ่ายเข้าหน่วยงานนะคะ จ่ายเข้าหน่วยงานก็จำเป็นที่จะต้อง ตรวจสอบ และอนุมัติรายการขอเบิกเช่นเดียวกัน แต่หลังจากที่บันทึกรายการขอเบิกนะคะ อนุมัติ 1 อนุมัติ 2กรมบัญชีกลางปลดบล็อก ตรวจสอบ เสร็จแล้ว ประมวลผลสั่งจ่ายเข้าบัญชีของหน่วยงานแล้ว พอเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน หน่วยงานเอาไปจ่ายต่อ ต้องทำรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยส่วนใหญ่เวลาคนเบิกเงินเข้าบัญชีของตัวเองแล้วของหน่วยงานแล้ว สิ่งที่ขาดหายไป มักจะไม่ทำรายการเมื่อเอาเงินไปจ่ายต่อ นะคะมักจะไม่ทำรายการของขอจ่ายชำระเงินหรือขอจอศูนย์ห้าแปลว่าถ้าเกิดท่านเบิกเงินเข้าหน่วยงาน เมื่อท่านจ่ายเงินออกไปแล้วท่านต้องทำอีกขั้นหนึ่งนะทำขอจอศูนย์ห้าอีกตัวหนึ่งค่ะในส่วนของการรันเปเมนในส่วนของหน้านี้ค่ะ หน้านี้ จะเป็นกรณีของการบ่งบอกว่า ถ้าวันทำการที่หนึ่งท่านบันทึกรายการขอเบิกอนุมัติมาเรียบร้อยละอนุมัติเปลี่ยนจาก A เป็น B เปลี่ยนจากแล้วกรมบัญชีกลางสำนักงงานคลังจังหวัด เปลี่ยน สถานะเอกสารจาก B ไปเป็นว่างเรียบร้อยแล้ว ก่อนช่วงเวลาของการรันเปเมนต์วันทำการที่หนึ่ง เข้ารอบรันเปเมนต์ นะคะ ถ้าท่านไม่อนุมัติ รายการขอเบิกมา ยังไงก็ไม่เข้ารอบนะคะ วันทำการที่สองกรณีของเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป เงินเข้าบัญชีนะคะ เงินเข้าบัญชี แต่ถ้าบอกว่ากรณีของเงินต่ำกว่าสองล้าน เงินต่ำกว่า 2 ล้านจะเข้าเป็นวันทำการที่ 3 เพราะฉะนั้นกรณีของการอนุมัติรายการขอเบิกเนาะ ถ้าบอกว่าจะรีบให้ จ่ายถึงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือจ่ายเข้าหน่วยงานจริงๆนะคะทำรายการให้เสร็จนะคะ ก่อนที่เขาจะปลดบล็อก แล้วก็รันเพย์เมนต์นะในส่วนของหน้าจอค่ะในส่วนของหน้าจอ หน้าจอของการบันทึกรายการขอเบิกระบบเบิกจ่ายเงิน ในส่วนของตรงนี้นะคะ ที่เราที่เราเอาออกมาให้เห็นในส่วนของคำสั่งงาน สิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นขอบอ นะคะคอบอจะเป็นกรณีของการเบิกที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินงบประมาณและเงินฝากคลังทอขอจะเป็นกรณีของการเบิกเงินกู้นะคะ เบิกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ ในส่วนของคอบอ่งคอบอ็ดคอบอ่งคอบอิบเป็นกรณีของการขอเบิกเงินอ้างอิงขอเบิกผ่านพโอคอบอ่งคอบอ็ด เป็นการขอเบิกผ่าน PO คบ01เป็นการขอเบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่มีงวดของการส่งมอบแน่นอนขอบ01นะคะ จะเป็นกรณีของการขอเบิกที่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่มีงวดของส่งมอบแน่นอนขอบ11 จะเป็นกรณีของการขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่เราบ่งบอกว่า จ่ายตามความก้าวหน้าของงาน คบศูนย์หนึ่งท่านต้องทำรายการที่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ให้เรียบร้อย แปลว่าสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วต้องมีการตรวจรับก่อน ต้องมีการตรวจรับก่อน ถึงจะบันทึกรายการขอบศูนย์หนึ่งได้ แต่กรณีของสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยบศศูนย์สี่ทำรายการเบิกจ่ายด้วยแบบฟอร์ม หรือคำสั่งงานด้วยขอบสิบเอ็ดนะคะ อันนี้ไม่มีการตรวจรับขอบศูนย์สอง คบ02 เป็นการบันทึกรายการขอเบิกไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แปลว่าไม่ต้องมีการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ท่านทำรายการขอเบิกได้ เป็นขอเบิกเงินงบประมาณคบ02 เป็นกรณีของการขอเบิกเงินงบประมาณ ไม่ว่าจะจ่ายตรงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินหรือการจ่ายเข้าหน่วยงาน เข้าที่แบบฟอร์มคบ02ตัวนี้คือไม่มี PO 0203ไม่ต้องสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง คบ03เป็นกรณีของเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง ถ้าเป็นเงินฝากคลังนะคะ เข้าไปที่คบ03 สามารถจ่ายตรงและจ่ายเข้าหน่วยงานได้นะคะ สามารถจ่ายตรงและจ่ายเข้าหน่วยงานได้ ในกรณีของทอขอนะคะ กรณีของทอขอทขอ01 02 11 เป็นกรณีของเทียบนะคะ กรณีของขอบอถ้าทขอศูนย์หนึ่งแปลว่าเป็นการขอเบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่มีกวนของการส่งแมปแน่นอน แต่แหล่งของเงินท่านใช้เงินเป็นเงินกู้นะคะทขสิบเอ็ดนะคะใช้เบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีของงวดการส่งมอบไม่แน่นอน หรือกรณีของการจ่ายตามความก้าวหน้าของงานนะ ตัวนี้จะเป็นกรณีของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ ทคองก็จะเป็นกรณีของทคองจะเป็นกรณีของการขอเบิกเงินกู้ไม่อ้างอิง PO ได้ทั้งในกรณีของการจ่ายตรงและกรณีของการจ่ายเข้าหน่วยงานเหมือนกัน ลักษณะของการทำงานจะเป็นแบบนี้ กรณีของถ้าบอกว่า จ่ายเข้าหน่วยงานนะคะ จ่ายเข้าหน่วยงานแล้วไปจ่ายต่อ ท่านจะต้องทำรายการของรายการขอจ่ายชำระเงินหรือขอจ่ายโดยส่วนราชการ ในกรณีของการบันทึกรายการส่งคืนล้างลูกหนี้เงินยืมหรือคืนเงินทดลองราชการนะคะกรณีของเบิกจ่ายแล้วใช้เงินไม่หมด หรือจ่ายไม่ทัน จำเป็นที่จะต้องส่งคืนนะคะใช้หัวข้อของการเบิกเงินส่งคืนหรือเบิก เบิกที่เกี่ยวข้องนะคะ เบิกลูกหนี้เงินยืม หรือเบิกเงินทดลองราชการ ใช้ใช้จ่ายไปแล้ว กรณีของการคืนหรือกรณีของการล้าง ใช้หัวข้อของการเบิกเกินส่งคืนนะคะในกรณีของหน้าจอตัวนี้ที่เราบ่งบอก เราบ่งบอกว่ากรณีของการทำงานอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวนี้เป็นหน้าจอของตัวอย่างของขอบอ01 การทำรายการขอเบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างงวดการส่งมอบแน่นอน แปลว่าท่านต้องทำรายการ สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างทำรายการตรวจรับมาแล้วเรียบร้อยนะคะทำรายการตรวจรับมาแล้ว ในหน้าจอเหล่านี้นะคะ ในหน้าจอเหล่านี้ เวลาทำรายการขอเบิกอะคะ่ะ เรากดค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้เลย เราบอกท่านว่าในกรณีของการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างงวดของการส่งมอบแน่แน่นอน แน่นอน งวดการส่งมอบแน่นอนได้ PO เลข 7 ได้ PO เลข7นะคะตรวจรับเสร็จแล้ว จะได้เลขที่ตรวจรับเลข 8 แต่กรณีของการใส่เลขที่ตรงนี้ จะเป็นกรณีของการใส่เลขที่ PO ที่เป็นเลข 7 เท่านั้น กรณีของ PO จะมีอยู่ 2 สัญลักษณ์คือขึ้นต้นด้วยเลข7หรือขึ้นต้นด้วยเลข 2คบอศูนย์หนึ่งะคะ จะเป็นกรณีของการขอเบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขึ้นต้นด้วยเลข 7 ในช่องของแถบนี้ที่เป็นสีแดงด้วยเหมือนกัน สีแดงด้วยเหมือนกัน เราจะมีกรณีของการอ้างอิง กรณีของการจ่ายตรงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน กรณีของการจ่ายตรงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน ท่านจะต้องใส่นะคะที่เราแนะนำเสมอ ให้ระบุตรงนี้เป็นเลขที่ใบแจ้งหนี้ เวลาเราทำทำงานเวลาเขาส่งรายละเอียดของใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จ หรือใบกำกับ ใส่เป็นเลขที่ invoice ของผู้ขายนะคะหรือถ้าบอกว่ารวมกันหลายๆ เลขผู้เลข ใบ แจ้งหนี้ ท่านสามารถใส่ตรงช่องของคำอธิบายเอกสาร ถ้าใส่ตัวเนี้ยกรณีของการขอเบิกจ่ายตรงนะคะ เลขที่เหล่านี้สิ่งที่ท่านระบุในกรณีของการอ้างอิง หรือในกรณีของคำอธิบายเอกสาร จะไปปรากฏในเว็บเวนเดอร์เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ขายนะคะ คนที่เราไปทำซื้อจ้างกับเขาอะถ้าเขาก็ลงทะเบียนเข้าเว็บเวนเดอร์ ถ้าเขาเข้าลงทะเบียนเข้าเว็บเวนเดอร์ เขาจะเห็นในส่วนของการบ่งบอกว่าเราจ่ายเงินให้เขาตามเลขที่เอกสารอะไรนะคะ ตัวการอ้างอิงตัวนี้นะคะ กับด้านล่างของคำอธิบายเอกสาร ในกรณีของบอกว่าถ้าท่านค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตัวนี้ค่ะ เราถึงบอกว่าตัวนี้จะต้องเป็นเลข7เสมอในส่วนของ GFMS นะ ใน GFMS จะเป็นเลข 7 เสมอ ถ้าท่านบันทึกรายการคอปอศูนึ่งนะคะ ถ้าดึงออกมาแล้ว พอเราดึงออกมานะคะ เขาจะบ่งบอกในส่วนของแท็บของข้อมูลทั่วไป จะบ่งบอกของรายละเอียดของผู้รับเงินอยู่ด้านล่างนะคะ บ่งบอกรายละเอียดของผู้รับเงินอยู่ด้านล่าง เสร็จแล้วในส่วนของรายการคอเบิร์กในส่วนของแท็บของรายการคอเบิร์กหน้านี้ตอนมา นะคะ แท็บข้อมูลทั่วไป เสร็จแล้วในแท็บของรายการขอเบิก สิ่งเหล่านี้นะคะที่จะมาปรากฏในหน้าของรายการขอเบิกบอกว่าต้องทำรายการตรวจรับมาแล้วเท่านั้น รายการเหล่านี้ถึงจะขึ้นให้นะ ถ้ายังไม่ทำรายการตรวจรับมา แล้วเรียกหาไม่เจอ เรียกหาไม่เจอนะคะ รายการขอเบิกจะไม่ขึ้นให้อันนี้บอกไว้ก่อน ในส่วนของรายงานนะคะ ในส่วนของรายงาน ในส่วนของระบบเบิกจ่ายนะคะ เข้าไปที่รายงานออนไลน์ เลือกระบบเบิกจ่ายนะคะ ในตัวอย่างจะมีนะคะ เดี๋ยวดูรายงานติดตามสถานะขอเบิกวิธีการเรียกรายงานนะคะ ก็ระบุวันที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกตัวนี้ค่ะที่จะให้ดูคือจะให้ดูว่า Payment Box สถานะเอกสารขอเบิกจะอยู่ในช่องนี้ ช่องของ PBK จะบ่งบอกว่าเป็น B เป็น A เป็น 0 เป็น N หรือเป็น E แล้วที่เหลือที่ไม่มีตัวเนี้ยคือสถานะว่าง ก็คือปลดบอกแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นกรณีของการดูรายงานของรายการคอมเบิร์กอย่างง่าย ๆ ในส่วนของตัวเนี้ยเขาจะบ่งบอกได้ว่า เราบันทึกเอกสารคอมเบิร์กด้วยประเภทเอกสารอะไร ผู้ขายหรือคนที่จะรับเงินคือใครนะคะ กรณีของ A หรือ V ตรงนี้จะเป็นผู้ขายที่เป็นหน่วยงาน คือเบิกเข้าหน่วยงาน ถ้าเป็น V จะเป็นกรณีของการ ขอเบิกเข้าหน่วยงานแล้วไปจ่ายต่อบุคคลภายนอก ตัว A จะเป็นกรณีของการขอเบิกเงิน เข้าหน่วยงานเพื่อไปใช้จ่ายต่อภายในหน่วยงาน นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีของการเลือกเป็น vendor A หรือ vendor V จะเกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการ คู่บัญชีนะคะในระบบ เราจะเบรกก่อนไหมคะ ดูท่าทางแบบจะง่วงๆ แล้วหรือเปล่า เดี๋ยวเบรกก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันด้วยระบบรับและนำส่งเงิน